ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติปารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิต ยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยาณนวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยานวชิโร ขณะนั้น พระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลาย เรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้า เชื้อเชิญพระสารีบุตรว่า สารีบุตร บัดนี้ พระพิสุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้ว ท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิด เราเมื่อยหลังจากนอนพักสักครู่หนึ่ง เพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อย จึงหมดสติสัมปชัญญะ เผลอหลับไป พระสารีบุตร ได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ ทั้งด้วยธรรมีกถา และการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอน ส่วนพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวสอนด้วยธรรมีกถา และการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสอง กล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้น ได้ดวงตาเห็นธรรม เกิดความเลื่อมใส จากนั้น พระสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะได้นำพระภิกษุทั้งห้าร้อยรูปนั้น กลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะ ซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่า ลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมกขลลานะพราพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้ว เราบอกท่านแล้วว่า อย่าไว้วางใจพระสาวรีบุตรกับพระโมคคัลลานะ เพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดี ลุกอำนาจแห่งความปรารถนารามก เพราะความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่น เพราะความตอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึงเก้าเดือน และนับวันอาการก็ยิ่งหนักลงเรื่อยๆ ในที่สุด จึงกลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ ให้ช่วยนำไป พระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า ท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนัก จึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้ พระเทวทัตกล่าวว่า อย่าทำให้เราพินาศเลย แม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผม เราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้า แท้จริงแล้ว แม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้น แต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่น นายขมังธนู โจรองคุลิมานช้างนาราคิรี และพระราหุลเป็นต้น พระเทวทัตได้ขอร้องวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระพิสุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์ สาวกเหล่านั้น จึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชครึจนถึงกรุงสาวัตถี พระภิกษุทั้งหลาย ได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่า เทวทัต ไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้ แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้ากราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าพระเทวทัตมาถึงอีกประมาณหนึ่งโยชน์แล้วคาวุธหนึ่งแล้ว มาถึงที่ใกล้สะบกครณีแล้ว พระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่า แม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันแล้ว พระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้ เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวัน วางเตียงลงริมฝั่งสะบกรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจ ที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียง เพื่อจะล้างหน้า พอวางเท้าลงบนดิน เท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดิน ถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้า เข่า เอว อก จนถึงคอ ในขณะที่คางจรดถึงพื้นดิน พระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาเป็นครั้งสุดท้ายว่า ข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชา ขอถึงพระพุทธเจ้า พระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่ง ด้วยอานิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง ก่อนมรณภาพนี้ ภายหลังจากรับใช้กรรมในอเวจีนรกแล้ว ในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้านามว่าอัตถิสระ เรื่องที่พระเทวทัต พยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้า จนธรณีสูบได้กลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไป ด้วยความสังเวชพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทม สดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลาย ด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภา ตรัสถามถึงเรื่องที่สนทนากัน จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้น ที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมาก เพราะผูกเวรในเราผู้เดียว แม้ในชาติก่อน พระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจ ทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟัง พระองค์จึงตรัส เล่าเรื่องจันทกุมาร ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟัง